สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจคิดต่างนะครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ ส่วนหนึ่งเลยเขาบอกว่าการลดความเสี่ยงคือการลดการสัมผัสของสิ่งต่างๆ แต่ในโลกที่เรายังจำเป็นต้องมีการใช้เงินใช้ทองจับจ่ายกันอยู่และคงไม่ใช่ทุกโอกาสนะครับที่เราสามารถที่จะโอนเงินผ่านกันได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ผ่านทาง e-banking บางครั้งต้องจับธนบัตร บางครั้งจำเป็นต้องมีการจับเหรียญ ดังนั้นเป็นการสัมผัสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามที่มีอยู่ครับ เอ๊ะแล้วเขามีมาตรการอะไรหรือเปล่า ในการที่จะมีการทำความสะอาดเหรียญก็ดี หรือในจังหวะที่เรารับเงินหรือว่าเหรียญก็ดีธนบัตรจากคนอื่นมา เราสามารถที่จะรักษาสุขอนามัยของเราลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างไร วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นี่แหละครับ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นต้องมีการรับเงินทอนจ่ายสตงสตัง จะเป็นแบงก์ก็ดี เป็นเหรียญก็ดี ตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับ ค่ะ ก็จริงๆ แล้วเหรียญธนบัตรอะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ตลอดนะคะ ทีนี้พอในช่วงระยะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องพยายามสัมผัสให้น้อยที่สุด อาจจะจ่ายเงินด้วยการใช้ QR code สแกนจ่ายเท่าที่ทำได้ หรือว่าการใช้ตัดบัตรเครดิต ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ใช้บัตรเครดิต อันนี้อาจจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่า โดยที่หลังจากที่เรานำบัตรเครดิตกลับมาแล้วจากการใช้อ่ะก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดตรงบริเวณบาดไป แล้วก็ค่อยเก็บ แล้วก็ล้างมือตาม อันนี้ ก็จะทำให้ลดโอกาสที่สัมผัสเหรียญกับธนบัตร แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ซึ่งซึ่งจริงๆในชีวิตประจำวันของทุกคนคงเป็นแบบนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำได้โดยการที่ว่าหลังจากที่เรารับเงินทอนกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องนำไปเก็บในกระเป๋าที่สามารถเอาไปซักทำความสะอาดได้หรือว่าถุงซิปล็อกเอาไว้ก่อน เพราะเราไม่สามารถทำความสะอาดของธนบัตรหรือเหรียญพวกนี้ได้ทันทีนะคะ หลังจากที่สัมผัสไปแล้วเนี่ย ทำความสะอาดมือค่ะ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือว่าใช้น้ำและสบู่ในการล้างมือก็ทำลายเชื้อได้เช่นกัน พอถึงเวลาที่เราสะดวกแล้วกลับบ้านไปนำพวกธนบัตร หรือว่าเหรียญพวกนั้นเนี่ยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์70%ขึ้นไปก็จะช่วยในการทำลายเชื้อนะคะ แต่ว่าที่สำคัญคืออย่าไปเก็บพวกเหรียญธนบัตรรวมกับข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆของเรา เพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนไปได้ในการหยิบจับข้าวของพวกนั้น ครับคุณหมอครับในเชิงการแพทย์ สมมติว่าเราไปซื้อของเสร็จปั๊บสมมติว่าสิบบาทห้าสิบสตางค์เรายื่นเงินไปให้แบงก์ยี่สิบปั๊บเขาก็ทอนเรากลับมาส่วนหนึ่งนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยหลายคนก็คงอยากถามว่าเอ๊ะสมมติว่าเขามีเชื้อติ้งต่างนะ เขามีเชื้อจับกลับมามันอยู่ในอากาศ หรือมันอยู่บนพื้นผิวสัมผัส หรืออยู่บนดรอปเพลตได้นานขนาดไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นผิวที่เรียบๆหรือโลหะเนี่ยก็ก็มีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าตัวเชื้อโควิด -19 เนี่ย มันอยู่ได้นานเป็นวัน ๆ อาจจะประมาณ2-4วันคันพวกเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันในอุณหภูมิห้องนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเพื่อความความมั่นใจดีกว่า คืออย่างน้อยเนี่ยถึงเราทำความสะอาดเหรียญธนบัตรไม่ได้ทันที แต่เราทำความสะอาดมือของเรา ่อนที่เราเราล้างมือเลยอ่าด้วยด้วยแอลกอฮอล์เจลได้ออันนี้ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งครับกรณีที่เราจะใช้น้ำและสบู่ในการล้างมือเนี่ยก็คืออาถ้าเราสะดวกอยู่บ้านอย่างเงี้ยทำได้สะดวกอยู่ละสองคือถ้าเผื่อว่ามีคราบเปื้อนสกปรกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าพวกนี้ควรจะใช้น้ำและสบู่นะคะเพื่อชะล้างเอา ตัวเชื้อโรคออกไป ครับ สมมุติว่ามันติดอยู่ที่พื้นผิวของเหรียญก็ดีค่ะธนบัตรก็ดี มันเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงครับ ค่ะ จากมือเราเนี่ยแหละค่ะ ที่หยิบจับทุกอย่างครับอ่า เชื้อพวกนี้อยู่อยู่ตามมือตามผิวหนังของเรา ถ้าเผื่อเราเผลอเมื่อไหร่ที่ว่าไปขยี้ตาแค่จมูกจับไม่ได้เหรอปากคุณหมอแต่ตามันมันไม่ใช่ระบบทางเดินหายราะใจว่ามันเป็นมันเป็นเยื่อบุที่เชื้อโรคเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ร่างกายเรา้ได้ตอนแรกผมเข้าใจผิดที่ว่าต้องเข้าเช่นรูจมูกเช่นสูดหายใจเข้าไปคหรือว่าเช่นกรณีของปาก ากซึ่งอาจจะมีเชื่อมโยงกัน หูคอจมูกอะไรอย่างนี้นะเยื่อบุก็ไม่ได้ จำง่ายๆ ก็คือตรงบริเวณทีโซนเนี่ยค่ะ ตาจมูกปากเป็นเป็นตรงบริเวณที่เชื้อโรคเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการไปจับสัมผัสโดยเฉพาะว่าถ้าเรายังไม่ได้ล้างมือครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สมมุติว่าทำให้ไม่ตกใจก่อนรับมาเสร็จปั๊บ ยังไม่ได้มีการจับหน้าจับจมูกนะฮะ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งไหมคุณหมอใช่ถ้าเราใช้แอลกอฮอล์เจลที่ว่าความเข้มข้น 70%ขึ้นไปในการถูมือล้างมือ เพราะผมว่าคนส่วนใหญ่จะจะเข้าใจตอนนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดไปแล้วว่ามันติดผ่านผิวหนัง แต่จริงๆ คือคุณหมอย้ำว่ามันไม่ใช่ จริง ๆ แล้วเนี่ยก็คือเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ในทางเดินหายใจอยู่ในทางเดินหายใจก็คือละอองเสมหะ น้ำมูกที่ว่าถึง ใช่ใช่อันนี้แหละค่ะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไปจับสัมผัสเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็น ไอ้เจ้าตัวละอองนั้นอะชัดเจนแต่เราอะจับไปละเชื้อมันปนเปื้อนอยู่ตามพื้นผิวมือเราที่สัมผัสไปแล้ว droplets aerosol airborne ค่ะมันต่างกันยังไงอ่าเจ้าตัว droplet เนี่ย คือพวกละอองเสมหะที่ขนาดใหญ่ เป็นเม็ดพอเห็นได้ ใช่ พอเราไอจามออกมาเนี่ย มันเกิด droplet หรือว่าละอองพวกเนี้ยไม่กี่วินาที มันก็จะตกสู่พื้นหรืออยู่ตามพื้นผิว ที่เราไปจับสัมด้วยผัแรสงโน้มถ่วงใช่จะลงไปาเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ค่ะ อันนี้เป็นเป็นทางที่ว่าติดต่อหลักๆ ของเจ้าตัวโควิด -19 เราก็ป้องกันด้วยอะไรก็คือการที่เราไปจับสัมผัสอะไรมาแหละที่เราไม่แน่ใจว่าสกรปรกหรือสะอาด เราก็ล้างมือค่ะ แล้วก็การใส่หน้ากากอนามัย เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในระยะประชิด น้อยกว่า 2 เมตรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตัวละอองเสมหะมันยังกระเด็น ไปสู่คนที่ว่าอยู่คลุกคลีใกล้ชิดได้ เราถึงต้องอยู่ห่างกันเกินเกิน 2 เมตรขึ้นไปถึงจะเรียกว่าปลอดภัยจากตัวละอองเสมหะดรอปเลตพวกนี้นะคะต่อไปอันที่บอกว่าแอโรซลแอโรซลคืออะไรก็คือการที่ว่าเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ จากการที่ทำหัตถการการรักษาบางอย่างของคนไข้ เช่นการพ่นยา ขยายหลอดลม การใส่ท่อช่วยหายใจของคนไข้ ซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันปกติของคนทั่วไปเท่าไหร่นะ แต่อยู่ในลักษณะของอคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลที่หมอให้การรักษาใช่ เป็นหลัก ถึงเจ้าตัวแอโรซอลเนี่ยคือคืออลักษณะของอนุภาคเล็กๆพวกเนี้ย มันอยู่ในอากาศได้นานกว่า ดรอปเลตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพร่เชื้อได้จากการทำหัตถการพ่นยาขยายหลอดลม ใส่ท่อช่วยหายใจในในโรงพยาบาลเองเนี่ย พวกแพทย์พยาบาลที่เขาต้องสัมผัสกับคนไข้ที่มีการรักษากลุ่มนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากที่เรียกว่า N95 ที่สามารถป้องกันอนุภาคเล็ก ๆ พวกนี้ได้ รบแต่ว่าสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากาก N95 ในการใส่ในชีวิตประจำวันนะคะ ครับทีนี้ผมเรียนถามคุณหมอในเรื่องการทำความสะอาดบ้างค่ะเหรียญอาจจะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เพราะันเป็นโลหะค่ะแต่ว่าก็ต้องถามคุณหมออีกเดียววิธีการในการที่จะติ้งต่างทำความสะอาดเหรียญเวลาที่เราไปหยิบใหม่อีกทีนึงหรือเวลาที่เรามอบให้คนอื่น เขาจะได้รับไปด้วยสุขอนามัยทำทำความสะอาดเหรียญ มีวิธีอาการอะไรบ้างคุณหมออ่าจริงๆอย่างแรกเลยง่าย ๆ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้แอลกอฮอล์เช็ดได้ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้แน่นอนสองคืออันนี้ตาากแดดไหวไหมคุณหมอตากแดดไหวไหมจริงๆแล้วอุณหภูมิที่สามารถทำลายเจ้าเชื้อโควิด -19 ได้ต้องสูงพอสมควรอ่าสิบหหกกสิบองศาขึ้นไป พวกนี้ซึ่งจริง ๆ แล้วการตากแดดอาจจะลด ได้บางส่วนแต่ว่ามันมันคงไม่ได้มอุณหภูมิสนสูงขนาดนั้นะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายกว่าไม่ได้ต้องใช้ความร้อนมากอาจใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้สองคืออาจจะใช้พวกน้ำยาที่ว่าใช้ในการฆ่าเชื้อหรือล้างจานผงหรือผงซักฟอกอจริง ๆ แล้วผงซักฟอกช่วยได้เหมือนกับเราซักผ้าที่ที่เราสวมใส่ทุกวันเนี่ยใช้ผงซักฟอกฆ่าเชื้อได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวไวรัสโควิด -19 เนี่ย มันเป็นเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้มไอ้เจ้าเปลือกหุ้มพวกนี้ค่ะมันจะไวต่อการที่ถูกทำลายด้วยด้วยสารน้ำยาล้างจานสบู่พวกนี้ที่มีค่า pH สูงได้ยินว่าเปลือกหุ้มมันเป็นมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้พวกค่า pH สูงก็สามารถละลายไขมันได้ก็คือพวกพวกเบสที่มี pH สูงเนี่ยช่วยทำลายเชื้อได้ เพราะฉะนั้นการที่ว่าเราสวมเสื้อผ้าออกนอกบ้าน กลับบ้านมา เอ๊ะ เราต้องทำความสะอาดมากขนาดไหนจริงๆ แล้วการซักด้วยน้ำผงซักฟอกทั่วไปปลอดภัยอยู่โอ้โห ดีใจมากที่คุณหมอบอกแบบนี้ คุณหมอเหรียญยังพอง่ายนะ ค่ะร้านเสร็จปั๊บหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแบงค์คงไม่มีใครเอาแบบ เฮ้ย เอาแบงค์ไปซักยัดเข้าเครื่องซักผ้าเว้นเสียแต่ว่าทั้งเผลอใส่เกงยีแล้วเข้าไปด้วย แบงค์ทำความสะอาดคงไม่ง่ายเหมือนกันคุณหมอมีข้อแนะนำไหมครับจริงๆใกล้เคียงกันใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้นะ คือแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าไปโยนเข้าไปในถังซักไม่คงคงไม่ขนาดนั้นไม่คือใช้แอลกอฮอล์เช็ด สามารถทำได้นะคะ แล้วก็เสด็จน้ำผึ่งให้แห้งอะไร พวกนี้ก่อนนำมาใช้ แล้วก็พยายามแยกแหละของที่อันที่ทำความสะอาดแล้วกับของที่เรารับมาจากของของการถอนเงินมาอันอื่นที่เราไม่รู้ที่มาแน่ชัด ครับบอกว่าใช้แบบแอปพลิเคชันก็ได้ e-banking ก็ได้ปัญหาคือโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมือเราก็แตกกับมันทุกวัน แถมเอามานาบหน้า คงไม่ได้ไกลจากจมูก คุณหมอมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์มือถือซึ่งก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ในการที่เราจ่ายเงินรับเงินเนี่ยนะฮะะยังไงบ้างครับ จริงๆใกล้เคียงกันกับพวกเหรียญธนบัตรเลยก็คือจริงๆ ของที่ใช้ใกล้ตัวทุกอย่างอ่ะมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนเชื้อ เพราะว่าสัมผัสกับมือเรา ไม่ว่าจะโทรศัพท์ปากกาอะไรพวกนี้ค่ะนะไอ อุปกรณ์พวกนี้สามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์70%ได้นะคะแล้วเราก็วางไว้ให้แห้งแต่ที่สำคัญก็คือมือเราเนี่ยแหละค่ะใกล้ใกล้ชิดกับตาจมูกปากมากที่สุด อันนี้ต้องล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็วิธีการล้างมืออะค่ะก็คืออาจจะใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าน้ำสบู่ อันนี้ได้ได้ทั้งคู่ แต่ว่าน้ำสบู่คุณบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์มันไม่ถึง 70%เ แต่บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราล้างนานเช่น 20 วินาทีร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ 2 รอบสองรอบช่วยได้ จริงไหมครับคุณหมออ่าร้องระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณ 20 วินาทีขึ้นไปอย่างนั้นถูกต้องเลยคค่ะอ่าทีนี้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่แนะนำก็คือ 70%ขึ้นไป สมมุติว่าเกิดเราซื้อมามันไม่ถึงสมมติเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์ล้างมือแบบมีน้ำหอมนะแบบที่เรามีกันอยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วนี่นะฮะมันพอช่วยได้ไหมครับจริง ๆแล้วเนี่ยก็ก็แนะนำว่าเอาให้ให้ชัวร์ให้ปลอดภัยก็คือ 70 80%ขึ้นไปเพื่อความสบายใจเลยนะ ใช่เพื่อเพื่อเพื่อว่าจริงๆ แล้วก็คือมีมีหลักฐานว่าสามารถทำลายเชื้อได้ส่วนงานต่างๆ นะครับก็พยายามในการที่จะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องมาตรการสุขอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการผลิตเหรียญกระสาบก็ดีหรือว่าส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อย้ำให้มั่นใจว่าพื้นผิวที่เราจะมีการสัมผัสนั้น มีสุขอนามัยที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจจะมีกระบวนการต่างๆ มากมายที่อาจจะนำมาซึ่งเชื้อได้ แต่เราก็สามารถที่จะป้องกันระวังตัวเราเองได้ ด้วยมาตรการสุขอนามัยส่วนตัวของเรานะครับย้ำให้มั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะมีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยกันไปด้วยกัน และนี่คือภาพรวมของรายการเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ